สวัสดีค่ะ มาพบกันอีกแล้วนะคะ ที่ YouTube Channel ช่อง ใครๆก็ขายได้มันง่ายแบบนั้นเลยค่ะ วันนี้เป็นอัศวินออนไลน์วันที่ 17 แล้วนะคะ หลายๆท่านอาจจะหยุดงานนะคะ วันนี้แต่สำหรับอัศวินอย่างพวกเราไม่มีวันหยุดเลยค่ะ เราสู้กันสุดฤทธิ์สุดเดชเลยค่ะ เพื่อไปให้ถึงความฝันนะคะความฝันบางครั้งมันก็มีทั้งความสำเร็จและล้มเหลว มันขึ้นอยู่กับว่าเราอะจะรู้สึกยังไงกับมัน วันนี้ความสำเร็จเราจะสามารถมองเห็นได้จากผู้คนเยอะแยะ เราจะสามารถรับรู้ได้ว่าเวลาที่เกิดความสำเร็จทุกคนจะยิ้มแย้มแฮปปี้เฉลิมฉลองมีความสุขกันแต่งั้นวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องความล้มเหลวดีกว่าค่ะ ความล้มเหลวสำหรับท่านที่ดูอยู่ตอนนี้ค่ะ ไม่ทราบว่าท่านคิดว่าอย่างไรคะความล้มเหลว ความล้มเหลวมันเกิดขึ้นได้ แค่อย่างเดียวก็คือว่าการที่เราอ่ะมีเป้าหมายแล้วสิ่งที่เราลงมือทำ มันไม่ได้สำเร็จไปตรงที่เป้าหมายที่เราตั้งใจ อันนั้นอาจจะเรียกว่าความล้มเหลวก็ได้ หรือความล้มเหลวอาจจะมองไปในแง่อื่นก็คือว่า การที่เรามีผลลัพธ์ แต่ผลลัพธ์ของเราเราถูกเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่น ก็อาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเราล้มเหลวเมื่อเราเปรียบเทียบผลลัพธ์ของตัวเรากับตัวคนอื่น ก็อันนั้นอีกละค่ะที่เราให้ความหมายมัน แต่จริงๆแล้วความล้มเหลวอะค่ะ มันไม่ได้มีอะไรเลย นอกเสียจากว่าสิ่งที่เราตั้งใจ จะทำให้มันเกิดแล้วมันไม่ได้เกิดในสิ่งที่เราตั้งใจ อันนั้นเองคือความล้มเหลวพูดใหม่อีกทีนะคะ ความล้มเหลว คือการลงมือทำที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ อย่างที่เราตั้งใจแต่เราอ่ะไม่สามารถไปถึงเป้าหมายได้ด้วยตัวเราเอง เราเลยเรียกอันนั้นว่าความล้มเหลว แต่ความล้มเหลวอะค่ะเกิดขึ้นได้กับทุกคน ความล้มเหลวสามารถช่วยสร้างให้เราเป็นแรงบันดาลใจต่อสู้แล้วลงมือทำใหม่เพื่อไปสู่ ความสำเร็จหรือผลลัพธ์ครั้งใหม่ๆก็ได้ค่ะ หรือความล้มเหลวก็ยังสามารถทำร้ายจิตใจเราทำให้เราเกิดความท้อแท้ท้อถอยล้มแล้วไม่อาจลุกขึ้นเลยก็ได้ค่ะ วันนี้พวกคุณสามารถเลือกได้นะคะ ว่าจะใช้ชีวิตอยู่กับความหมายของคำว่าล้มเหลวอย่างไง ทุกคนมีโอกาสท้อ ทุกคนมีโอกาส เหนื่อย ทุกคนมีโอกาสล้า แต่เราทุกคนไม่ควรที่จะ หยุดแล้วเดินตามความฝันของเรานะคะ ถ้าเราลงมือทำแบบต่อเนื่อง และทำตามความฝันไม่ว่าเราจะล้มสักกี่ร้อยครั้ง กี่พันครั้ง วันหนึ่งเราต้องสำเร็จแน่นอนค่ะ แล้วพบกันที่ความสำเร็จของทุกคนนะคะ แล้วมาพบกันใหม่นะคะ ในวันพรุ่งนี้ค่ะ ถ้าชอบกดไลค์รักกดแชร์หลงไหลกด subscribe แล้วสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ